การประเมินหนังสือ สำหรับแหล่งข้อมูลประเภทหนังสือ มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการประเมินดังนี้ ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ความทันสมัยของเนื้อหา และมีการจัดพิมพ์มาเกิน 5 ปี สารสนเทศอาจเก่าล้าสมัย แต่ไม่เสมอไป เช่นสารสนเทศทางด้านประวัติศาสตร์ อาจใช้หนังสือที่มีอายุตีพิมพ์เลย 5 ปีไปแล้วก็ได้ เป้าหมายในการเขียน เป็นวิชาการเชิงลึกสำหรับนักวิชาการหรือเขียนให้คนทั่วไปอ่าน ผู้จัดพิมพ์พิจารณาว่า หนังสือเล่มนั้นจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือไม่ เช่น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ย่อมน่าเชื่อถือกว่าสำนักพิมพ์เอกชน เช่น สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น Oxford University Press สำนักพิมพ์เอกชนไทย เช่นอมรินทร์ สำนักพิมพ์เอกชนต่างประเทศ เช่น m c g r a w Hill b a c k w e l l เป็นต้น สำนักพิมพ์แต่ละสำนักพิมพ์มีความสามารถจัดพิมพ์หนังสือในสาขาที่แตกต่างกัน จึงควรใช้พิจารณาประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้ พิจารณาส่วนประกอบต่างๆ ภายในเล่มหนังสือ ส่วนประกอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า หนังสือนั้นเป็นหนังสือทางวิชาการหรือไม่ เช่น หน้าปกใน คำนำบทนำเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรม ในส่วนหน้าปกในของหนังสือ ประกอบด้วยส่วนสำคัญได้แก่ ชื่อเรื่องและชื่อเรื่องรอง หรือคำอธิบายชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน และข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน สำนักพิมพ์ ซึ่งมีหลากหลายประเภท ครั้งที่พิมพ์ และปีที่พิมพ์ ซึ่งมีทั้งที่เป็นปีที่จัดพิมพ์หนังสือ publication date และปีลิขสิทธิ์ copyright date เพื่อดูว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเก่าหรือใหม่เพียงใด พิจารณาส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น คำขอบคุณ ซึ่งกล่าวถึงบุคคลหรือสถาบันที่มีส่วนสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้เขียน คำนำ มักกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือ ผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและขอบเขตของหนังสือ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่า หนังสือเล่มนั้น ๆ มีเนื้อหาสาระตรงหรือเกี่ยวข้องกับความต้องการหรือไม่ สารบัญ แสดงส่วนประกอบและประเด็นสำคัญของเนื้อหา